สำหรับประโยค Hello Bu แปลว่า สวัสดี สำหรับประโยค h e l l o di mana kantor pengembalian uang pajak แปลว่า สวัสดี ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปทางไหนคำว่า แปลว่าที่ไหนคำว่า kantor แปลว่าที่ทำงานคำว่า pengembalian แปลว่า การคืน ให้สังเกตว่าคำนี้ออกเสียงว่า เปอร์งา เนื่องจากอักษรคู่ ng จะออกเสียงเป็น งองูในภาษาอินโดนีเซีย คำว่า หวังแปลว่า เงิน คำว่าปาจักแปลว่า ภาษี